การสร้างรายการคำถามและคำตอบ เราจะต้องเริ่มจากให้มีการกำหนดตัวแปรแบบรายการ หรือว่า list จาก question list เพื่อรองรับรายการคำตอบ และกำหนดตัวแปรจาก answer list เพื่อสร้างรายการคำตอบ ก่อนอื่น เราจะมาสร้างตัวแปร global question list ก่อนนะครับ ให้เราคลิกไปที่ Block Built-in Variable บล็อกแรก Initialize Global เปลี่ยนชื่อเป็น Question List และไปที่บล็อก Built-in List เราจะเพิ่มลิสต์หรือตัวเลือกรายการลงไป ให้เราไปที่บล็อก make a list นำบล็อก make a list มาต่อกัน จะสังเกตว่าค่าเริ่มต้นของลิสต์หรือรายการจะมีเพียงแค่ 2 ค่า แต่ถ้าเราต้องการที่จะให้มีค่ามากกว่านี้ ให้เรานำเมาส์ไปคลิก ตรงปุ่มสีฟ้านะครับ จะเห็นว่าจะมีการให้เลือกไอเทมเพิ่ม เราก็ ลากไอเทมลงมาวางเพิ่มเป็น 3 ชิ้นนั่นหมายความว่าเราจะให้มีคำถามอยู่ 3คำถามนะครับ จะเห็นว่าเราเลือกวางเสร็จแล้วช่องด้านหลังก็จะเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่อง ให้เราทำการกำหนดคำถามและคำตอบโดยใช้บล็อก text เป็นตัวกำหนด ในตัวอย่างที่เราจะทำกันนี้จะมี 3คำถาม และ 3คำตอบครับ ไปที่ built-in text ลากระวางครับคำถามของเราก็คือ สัตว์ชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร What is an animal ถ้าคำถามทั้ง 3 ข้อเหมือนกัน เราสามารถดูพิเคทได้ครับ โดยการคลิกขวาที่ตัวบล็อก แล้วกดดูพิเคทเพื่อให้ชัดเจนว่าเป็นคำถามข้อใดเราก็ควรเติมข้อด้านหน้านิดหนึ่งนะครับ ช่นเดียวกันครับคำตอบเราก็ต้องประกาศค่าตัวแปร ในที่นี้เราสามารถดูพิเคตการประกาศค่าตัวแปร question เป็นการประกาศค่าตัวแปร answer หรือคำตอบได้เลย คลิกขวา duplicate เปลี่ยนค่าตัวแปรเป็น answer list ครับ เปลี่ยนคำตอบ หาข้อ 1 เราต้องการให้ตอบอะไร เราก็พิมพ์ลงไปในนี้ครับ ในตัวอย่างข้อ1ของผมจะเป็นแมวหรือแคทข้อ 2 จะเป็นกบ frog และข้อสุดท้ายก็จะเป็นค้างคาว bat การสร้างรายการตัวแปร ในแอปนี้ ต้องการที่จะตรวจสอบค่าของข้อคำถามณปัจจุบันว่าเป็นข้อใด แล้วเมื่อคลิกปุ่มข้อต่อไป จะปรากฏคำถามข้อต่อไป เราจะต้องสร้างตัวแปรชื่อ current question index เพื่อเก็บค่าข้อคำถาม ตัวแปรนี้จะถูกเรียกใช้ทั้งใน question list และ answer list วิธีการสร้างคือ ไปที่ built-in variable ลาก initialize global name มาอีกหนึ่งตัวครับ เปลี่ยนชื่อเป็น current question index ค่าดัชนีค่าแรกเราจะตั้งเป็นข้อ 1 ให้เลือกไปที่ built-in m a t h เลือกจิ๊กซอ เปลี่ยนค่าจาก0เป็น 1 การสร้างการแสดงผลคำถาม หลังจากที่เราได้กำหนดค่าเบื้องต้นทั้งหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนดพฤติกรรมของแอปพลิเคชัน ซึ่งต้องการให้แสดงคำถามอย่างต่อเนื่อง คำถามจะถูกเก็บไว้ใน question list ซึ่งเราเรียกใช้ค่าตัวแปรที่กำหนดไว้ในหน้าจอแรกของแอปพลิเคชันนี้ จะต้องกำหนดค่า screen 1 initialize เพื่อเป็นค่าเริ่มต้น แล้วตั้งค่าคำถามโดยใช้บล็อก ดังนี้ครับ ให้เราลากบล็อก screen 1 initialize จากลิ้นชัก screen 1 ให้คลิกไปที่ screen 1 ครับ when screen 1 หรือ screen 1 initialize ลากมาเลยครับ แล้วไปที่ question label เลือก set question label text to ตอนนี้ เราต้องการจะเลือก list item จาก global question list เราจึงต้องไปที่ Built-in List Select List Item List ตัวแรกจะเป็นการนำค่าจาก global question list มาใช้ คือตัวนี้ครับ ให้เราเอาเมาส์มาวางไว้บนคำว่า question list เป็นการ get ค่าหรือรับค่ามันเอง get global question list เมื่อหน้าจอ 1 ปรากฏค่า index หรือค่า ดัชนีเรียงก็จะปรากฏข้อที่ 1ให้เรานำ jigsaw mat ใส่ค่า 1 screen 1 initialize จะถูกเรียกเมื่อเริ่มโปรแกรม ตัวเลือกในดัชนีตัวที่ 1 ของตัวแปร question list จะถูกเลือกและแสดงผลใน question label text ซึ่งจะทำให้เมื่อโปรแกรมเริ่ม ผู้ใช้จะพบกับคำถามข้อที่ 1 สร้างการเรียกคำถามข้อต่อไป ต่อไปจะเป็นการเพิ่มโค้ด เพื่อควบคุมการทำงานของปุ่มข้อต่อไป เมื่อเราได้สร้างดัชนีคำถามขึ้นมาแล้ว เพื่อให้คอมพิวเตอร์จดจำตำแหน่งปัจจุบันของข้อคำถาม เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มข้อต่อไปแอปพลิเคชันจะทำการเพิ่มดัชนี current question index จาก 1 ไป 2 จาก 2 ไป 3 เรื่อยๆ และเราต้องการที่จะใช้ค่าปัจจุบันของ current question index เพื่อเลือกคำถามข้อต่อไป โดยมีบล็อกคำสั่งดังต่อไปนี้ ให้เราคลิกที่ ปุ่ม next button ครับ เลือก when next button คลิกคือถ้ามีการคลิกที่ปุ่ม next button ให้เราตั้งค่า set global current question index ไปที่แมทครับ เพิ่มแมทโอเปอเรเตอร์หรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ รับค่า global current index บวกตัวเลขคือ 1 ไปที่ question label set question label text to เลือกไปที่ list ครับ